ค่ะเพื่อนๆ วันนี้เราจะมาระบายสีน้ำนั่นเอง นี่มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเราได้น้องบองมาด้วยบองเราขอปิดก่อนนะทุกคน ทุกคนบองระบายสีด้วยอันนี้เกเลือกเป็นรูปคัพเค้กนะคะ ของตุนก้าจะเป็นรูปลิงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าใครจะระบายสีสวยนะคะ น้องก็เพิ่งหัดนะคะ ไปดูกันเลย นี่ของต้นก้านะคะเป็นสีเขียวไหม สีเขียวนี่ครับ นี่นะ อันนี้พูกกันเรานะคะทุกคนคับเค้กเอาสีอะไรดีอ่ะ เอาดาวก่อนนะ ดาวก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองพี่จะมาจากไหนเนี่ย ซื้อมาครับ สวยนะทุกคน คือเราไม่ค่อยทาสีน้ำล้างล้างล้างล้างเอาสีมาเล้ยติ๊กตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกมันจะระบายไม่ค่อยถูกนะทุกคน ดูดีไม่มีปัญหาอยู่ดีเนี่ยอืมได้แล้วหนึ่งอันสวยไหมคะ จิวจิวจิวจิวจิวจิวจิวต้องกาดูจิวจิวจิวจิวจิวจิวอันนี้ของน้องนะคะ จิวจิวคิวซีของเราเพิ่งได้แค่ไอ้ดาวหนึ่งอันนะ ก็จะแบบ ดาวสีเหลืองเปลืองหอยสีแดงก็ได้พี่แกจะสีของกระสือไหม อุ้ยสวยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนลงสีพวกดาวอะไรของน้องเสร็จด้วยนะคะ อันนี้ของเจก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะ อันนี้คือของน้องก็รู้สนี่ สีขาวบ้าง ล้างผู้กันให้สะอาดก่อนนะคะ อันนี้ครับเค้กมีกระต่ายน้อยด้วยนี่ กระต่ายน้อยเอามาให้ก้านะพี่เกเดี๋ยวตอนกลางคืนค่อยระบายนะครับ ทุกคนคะเนื้อแป้งอันนี้ หรือวิปปิ้งครีมเราจะแบบสีน้ำเงินผสมสีขาวนะคะ นี่ ก็น่าจะสีสวยอยู่นะ ต้องค่อยๆทา ปลี่ยนผู้กันใหม่ด้วย เราคือแบบห้ามให้โดนนะไม่งั้นมันจะแบบผสมสีกันมันจะไม่ค่อยสวย เดี๋ยวไปดูตอนที่คัพเค้กเนื้อคัพเค้ก เราเสร็จนะคะ ทุกคนคะ่ะ อันนี้คือทาแล้วนะคะ เนื้อครีมสีฟ้าน้ำเงิน จิวตัวฐานนะคะ สีชมพูหวานแหววเหมือนเปลือกหอยนะคะ ส่วนด้านล่างจะเป็นอะไรเจ๊สีดำเลยตอกติ๊กตอกนี่ไงครับสีดำอันนี้ของน้องนะคะ ดู นี่คือของน้อง ผี ตุ๊กตา คือมันเป็นลิงนะคะทุกคนแล้วคือต้องการทำเป็นผีนะคะ งั้นเราเอาถาดเป็นสีเขียวละกัน เขียวจืดๆอ่ะเขียวจืด มันจืดไหมมันไม่จืดทุกคน ทุกคนจะมองเห็นแบบเข้มนะคะ แต่ที่จริงแล้วมันอ่อนอยู่นะทุกคนนะเนี่ย จิงจอกมีผมผีสิมันมีแต่ขนไม่ใช่หรอ ขนผมมันก็มีสิ มันอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวไปดูของน้องนะคะ นี่นะคะคือของน้อง เดี๋ยวตัดไปตอนที่น้องเสร็จเลยนะคะ อันนี้คือของน้องนะคะ ถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe แล้วก็กดติดตามเกดด้วยนะคะ บ๊ายบาย